ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ระบบบริการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า Face Verification ช่วงที่มีการระบาดของโรคร้ายแรง รัฐจำเป็นต้องใช้ข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่พักพิงในประเทศ เพื่อเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับวัคซีนโควิด -19 นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาระบบ AI บันทึกและยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า เชื่อมโยงเข้ากับระบบให้บริการ สาธารณสุขของไทย เพื่ออำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตน ให้แก่ผู้ที่ไม่มีเอกสารราชการครับ สวทช พัฒนา Face Verification เทคโนโลยีระบบรู้จำใบหน้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตน ในเรื่องการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของไทย ให้แก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารราชการ โดยสวทช และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาติไทย ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค ใช้ระบบม็อบไอซีสร้างเลข 13 หลักแทนเลขประจำตัวประชาชน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณสุขเข้าสู่ ู่ระบบหมอพร้อม การนำข้อมูลบุคคลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทำได้ง่าย และรวดเร็ว ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาทีต่อคน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืน โดย n e c เทค สวทช และหน่วยงานพันธมิตร วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกล พัฒนาไทยให้ยั่งยืน